ดูสิ ดูสิ ไม่แตกให้เลยอะมาไม่โอ้โห ไม่เข้าเลยเพื่อนเอ้ยเอาเจมา อุ้ยเจกับถุงมือมาดอกนี้ล้อรถมาอีกเท่าไหร่ครับผม อนคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัสกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้กับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้หำแลนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับผมนะสปีดสปีดวินเนอร์นะเพื่อนนะมามา ากเลยเพื่อนๆเข้าเกมไปก่อนเลยครับผม เพื่อนๆก็เข้าไปอ่านกติกาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันเอาก็ได้นะครับ ผม ผมขี้เกียจอธิบายแล้ว อยากจะเล่นเลยแล้วกันนะกับทุน 200 กว่ากว่านะเพื่อนๆนะ เครดิตที่เหลือจากเมื่อวานแล้วเพื่อนๆนะ มาดูกันดิ วันนี้จะอยู่หรือจะไปนะฮะฮึบมา247ใช่ไหมเปิดหัวไปที่ 20 ก่อนแล้วกันขอโตไปเลย 30 ครั้งครับผม ไม่เข้าเลย เปิดแรกมากะเอาเอมา โอ้โหคุณเท่าไหร่คุณโอ้โหเพื่อนๆดูดู มาคูณหกคูณแปดคูณสิบเอ็ดโอ้โหเต็ม คาราเบล ดูดันไม่เกรง ใจใคร ดอกนี้เท่าไหร่ ครับ พัน พันแล้วพันแล้ว พันแล้ว พันแล้วผมเพิ่มเลยผมพันแล้วผมเพิ่มห้าสิบไปเลยครับผม ไป ออโต้ไปสามิบครั้งแหละรับไป มา มาชมกันซิมาชมกันซิว่ายังไรรัตนาจะแจกอีกหรือเปล่ามาขอชุดใหญ่ไฟกระพริบสิอือ มาอีกสิมา มาขอเคแถวสองอือนั่น แหละ สิบแถวสาม เอาแต่ตัว ไหว ช่วยชีวิตขูดห้าเพื่อนเออ มา อีก มา อีก เท่าไรสองมันเจ็ดละเพื่อนมา มาฟรี สปินว่ายังไงว่ายังไงอู๋วิ่งเลยเฉย วิ่งเหนื่อยเฉยเพื่อนๆเออ น้ำตาจะไหล มาอีกสิ มาอีกสิ เอาได้อยู่ขอบหัวใจน้ำมันไม่เข้าแถวแรกนะล้อรถหายแถวสาม ตัวเอหายแถวสามด้วยสิบแถวสามหายแหม มาสีโอ้มาแล้วครับผมคูณห้าด้วยเพื่อนๆเอ้ยมาแล้วโอเคมาอีกขอสิบแถวสองสิบไม่เข้าไม่เป็นไรสองร้อยหาสิบคูณห้าไปดิคูณห้าไปกับพันสองร้อยห้าสิบแล้วเพื่อนๆเอ้ยเอาเอาฟรีสปินต่อเลยหรือเปล่าฟรีสปินต่อไม่มาเฉยเลย ขอเธออันสุดท้ายมาเธอมาเธอหยุดหยุดนั่นแหละมาสิเอาสิเอาดิเอาดิมามาฟรีสปินนะจ๊ะ ไปกัน เลย จ้ะหวานใจเยียบเลย นะ อย่างนี้หวาน มาปลายมาโอเคมาแล้วหนึ่งชุดคูณสามก่อนมาประเดิมหัวเผาหัวมาร้อยยี่ ไปดิหมายสิแต่คูณเจ็ดมาแล้วมนนะ แต่ไม่มีเอาโอ้โหเกือบซ้อมมาเพื่อนๆเอ้ยพร้อมกับ คูณสิบหกครับผมเคมาอีกขอสิบแถวสามสแกตเตอร์อีกหนึ่งได้หรือเปล่าสแกตเตอร์มาอีก หนึ่งได้หรือเปล่าโอ้โหมาจริง ๆ เพื่อนเออแตก ไหน แตกครับ โอ้โหผมอย่างรออย่างรอเลย ไปกันต่อครับเพิ่มไปอีกสิบสองครั้งครับผมคูณยี่สิบหกแล้วด้วยนะ มาดิ คูณเจ็ดมาอีก แต่ไม่แตกคูณสามสิบสามเพื่อนเอ้ยเข้าทีหนึ่งคือร้องยักเลยสามสิบหกเข้าทีหนึ่งคือร้องอ่ะตอนนี้คือเข้าทีหนึ่งคือร้องอ่ะแต่มันไม่เข้านี่ไง เข้าทีหนึ่งมีร้องแต่ตอนนี้มันไม่เข้าให้ผมเลยเพื่อนๆเอ้ยมีหัวร้อนอกคูณ41เพื่อนๆแต่ไม่แตกให้เลย ดูสิดูสิไม่แตกให้เลยอ่ะ มาไม่โอ้โหไม่เข้าเลยเพื่อนเอ้ยเอาเจมาอุ้ยเจกับถุงมือมาดอกนี้ล้อรถมาอีกเท่าไรครับผมอุ้ยแปดพันเพื่อนเอ้ยแปดพันแปดพันขออีกสักดอก ขออีกสักดอกอืสิบมาอืมือซ่อมมาขอใจแถวแรกก่อน อุ้ยไม่เข้านะบวกมาอีกครับพันแปดเพื่อนอืมหมดซะแล้วครับผม หมดซะแล้วนะ เพื่อนๆนะหมื่นสองเพื่อนเอ้ยฝีสปินรอบนี้ ไปสิบครั้งนี้จะว่ายังไง บึมปั้มอีกไหมอืมหัวใจไม่มา เจแถวสามก็ไม่มา ถุงมือไม่เข้านะ อืเสียได้จริง ๆ เลยอืมาสิบมาอืมาหัวใจมา เค อุ้ยได้คิวด้วย อืเจมา โอ้โห เอาดิขอเคแถวแรก เคแถวแรกมาอีกได้สิบด้วยคูณหกเพื่อนๆเลย เต็มคาราเบลไปดีอย่างนี้เต็มคาราเบลแน่นอนครับผมเท่าไรครับอีกพันแปดร้อยครับ ผมจะสองหมื่นแล้วเพื่อนมาอีกมาอีก ขอสองหมื่นขอสองหมื่นขอสองหมื่นไม่เข้าอีกสองครั้งเพื่อนมาไม่โอ้โหถุงมือเต็มคาราเบลไปคูณหกด้วยดอกนี้สองร้อยอีกพันสองครับผม มามาอีกทีนึงว่ายังไงสิบมา เอาดิโอ้โหหัวใจเดินเบิร์นคูณสามไปอีกดิสองหมื่นเรียบร้อยครับผม ครั้งสุดท้ายได้เฉยนะผม นึกว่าจะไม่ผ่านโอ้คูณเก้าไปซะด้วยเพื่อนๆเออเอาดิ เอาดิมาครับผมสองพันเจ็ดครับผมแตกไปแล้วสองหมื่นสองครับผมผมพอแค่นี้ดีกว่านะพี่เพื่อนๆเอาตั้งเป้าไว้ที่สองหมื่นนะครับผมไปครับไปถอนกันเลย